ความทะเลาะ ความวิวาท ความร่ำไร ความเศร้าโศก กับทั้งความตรณีความถือตัว ความดูหมิ่นผู้อื่น และทั้งคำส่อเสียด เกิดจากอะไร ทำเครื่องเศร้าหมองเหล่านั้น เกิดจากอะไร ขอเชิญพระองค์จงตรัสบอกเนื้อความ ที่ข้าพระองค์ถามนั้นเถิดความทะเลาะ ความวิวาท ความร่ำไร ความเศร้าโศก กับทั้งความตรณี ความถือตัว ความดูหมิ่นผู้อื่น และทั้งคำส่อเสียด เกิดจากของที่รัก ความทะเลาะ ความวิวาท ประกอบเข้าแล้วด้วยความตรณีก็เมื่อความวิวาทเกิดแล้วคำส่อเสียดย่อมเกิด ความรักในโลกเล่ามีอะไรเป็นเหตุ ชนเหล่าใด มีกษัตริย์เป็นต้น มีความโลภเที่ยวไปในโลก ความโลภของชนมีกษัตริย์เป็นต้นเหล่านั้น มีอะไรเป็นเหตุ ความหวังและความสำเร็จของนรชน ซึ่งมีในสัมปรายภพมีอะไรเป็นเหตุ ความรักในโลกมีความพอใจเป็นเหตุ ชนเหล่าใดมีกษัตริย์เป็นต้น มีความโลภเที่ยวไปในโลก ความโลภของชนมีกษัตริย์เป็นต้นเหล่านั้น มีความพอใจเป็นเหตุ ความหวังและความสำเร็จของนรชน ซึ่งมีในสัมปรายภพ มีความพอใจนี้เป็นเหตุ ความพอใจในโลกเล่ามีอะไรเป็นเหตุ แม้การวินิจฉัย คือตัณหาและทิฏฐิก็ดี ความโกรธ โทษแห่งการกล่าวมุสา และความสงสัยก็ดี ที่พระสมณะตรัสแล้วเกิดจากอะไร บัณฑิตทั้งหลาย กล่าวสุขเวทนาและทุกขเวทนาใดว่า เป็นความยินดี และความไม่ยินดีในโลก ความพอใจย่อมเกิด เพราะอาศัยสุขเวทนาและทุกขเวทนานั้น สัตว์ในโลก เห็นความเสื่อมไปและความเกิดขึ้นในรูปทั้งหลายแล้ว ย่อมกระทำการวินิจฉัยความโกรธ โทษแห่งการกล่าวมุสาและความสงสัยธรรมแม้เหล่านี้ เมื่อความยินดีและความไม่ยินดีทั้งสองอย่างนั่นแหละมีอยู่ ก็ย่อมเกิดขึ้นได้ บุคคลผู้มีความสงัดพึงศึกษาเพื่อทางแห่งญาณท่านผู้เป็นสมณะรู้แล้ว จึงกล่าวธรรมทั้งหลาย ความยินดีและความไม่ยินดี มีอะไรเป็นเหตุ เมื่อทำอะไรไม่มีธรรมเหล่านี้จึงไม่มี ขอพระองค์จงตรัสบอกอัด คือทั้งความเสื่อมไป และทั้งความเกิดขึ้นแห่งความยินดี และความไม่ยินดีนี้ว่า มีสิ่งใดเป็นเหตุ แก่ข้าพระองค์เถิดความยินดี ความไม่ยินดี มีผัสสะเป็นเหตุ เมื่อผัสสะไม่มีธรรมเหล่านี้จึงไม่มี เราขอบอกอัดคือ ทั้งความเสื่อมไป และทั้งความเกิดขึ้นนี้ว่ามีผัสสะนี้เป็นเหตุแก่ท่าน ผัสสะในโลกเรา มีอะไรเป็นเหตุอันหนึ่ง ความหวงแหนเกิดจากอะไร เมื่อทำอะไรไม่มี ความถือว่าสิ่งนี้เป็นของเราจึงไม่มี เมื่อทำอะไรไม่มี ผัสสะจึงไม่ถูกต้อง ผัสสะอาศัยนามและรูปจึงเกิดขึ้น ความหวงแหนมีความปรารถนาเป็นเหตุ เมื่อความปรารถนาไม่มี ความถือว่าสิ่งนี้เป็นของเราจึงไม่มี เมื่อรูปไม่มี ผัสสะจึงไม่ถูกต้อง เมื่อบุคคลปฏิบัติอย่างไร รูปจึงไม่มี อันหนึ่ง สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี อย่างไรจึงไม่มี ขอพระองค์โปรดตรัสบอก อาการที่รูปและสุขทุกนี้ไม่มี แก่ข้าพระองค์เถิด ข้าพระองค์มีใจดำริว่า เราควรรู้ความข้อนั้น บุคคลเป็นผู้ไม่มีสัญญาด้วยสัญญาเป็นปกติ เป็นผู้ไม่มีสัญญาด้วยสัญญาอันผิดปกติ เป็นผู้ไม่มีสัญญาก็มิใช่ เป็นผู้มีสัญญาว่าไม่มีก็มิใช่ เมื่อบุคคลปฏิบัติแล้วอย่างนี้ รูปจึงไม่มี เพราะว่าธรรมเป็นส่วนแห่งความเนิ่นช้า มีสัญญาเป็นเหตุ ข้าพระองค์ได้ถามความข้อใดกับพระองค์ พระองค์ ก็ได้ทรงแสดงความข้อนั้นแก่ข้าพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ขอถามความข้ออื่นกับพระองค์ ขอเชิญพระองค์ ตรัสบอกความข้อนั้นเถิดก็สมณพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตพวกหนึ่งในโลกนี้ ย่อมกล่าวความบริสุทธิ์ของสัตว์ว่า เป็นยอดด้วยเหตุเพียงเท่านี้ หรือว่า ย่อมกล่าวความบริสุทธิ์อย่างอื่น อันยิ่งไปกว่าอารูปสมาบัตินี้ ก็สมณพราหมณ์ ผู้มีวาทะว่าเที่ยงพวกหนึ่งมีความถือตัวว่า เป็นบัณฑิตในโลกนี้ ย่อมกล่าวอารูปสมาบัตินี้ว่า เป็นความบริสุทธิ์ของสัตว์ แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ สมณพราหมณ์ผู้มีวาทะว่าขาดศูนย์พวกหนึ่งเป็นผู้มีวาทะว่า ตนเป็นคนฉลาด ในอนุปาทิเสสนิพาน ย่อมโต้เถียงสมณพราหมณ์ ผู้มีวาทะว่าเที่ยงเหล่านั้นแหละ ส่วนท่านผู้เป็นมุนี รู้บุคคลเจ้าทิฐิเหล่านั้นว่า เป็นผู้อาศัย สัสตะทิฏฐิ และอุเฉทะทิฏฐิ ท่านผู้เป็นมุนีนั้นเป็นนักปราชญ์พิจารณารู้ผู้อาศัยทิฏฐิทั้งหลายแล้ว รู้ธรรมโดยลักษณะ มีความไม่เที่ยงและเป็นทุกข์เป็นต้น หลุดพ้นแล้ว ย่อมไม่ทะเลาะวิวาทกับใคร ย่อมไม่มา พื่อความเกิดบ่อย